ก็จะมาพูดถึงความแตกต่างของเรซูเม่ของผู้ที่มีประสบการณ์มายาวนานนะคะ กับของนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบ อันดับแรกที่เราเห็นชัดเจนก็คือ ต้องมีความสั้นยาวต่างกัน คนที่ทำงานมานานแล้วก็จะมีประสบการณ์มากมาย เขาก็จะมาใส่เอาไว้ในเรซูเม่ของเขานะคะ ก็อาจจะเน้นเรื่องประเด็นหัวข้อ work experience เป็นพิเศษทำงานกี่แหล่งแห่งทำงานก็ใส่หมดค่ะ นะคะ5สถานประกอบการก็ใส่ไปเรียงตั้งแต่ปัจจุบันถอยหลังไป หรือว่าการศึกษาเกิดไปเรียนได้ปริญญาโทรปริญญาเอกไปได้เซอร์ติฟิเคตเพิ่มขึ้นก็เอามาใส่เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเรซูเม่ของผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยจะยาวกว่านะคะอันที่ 2 ก็คือความลุ่มลึก ของนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยก็อาจจะมีหัวข้อแบบที่เมื่อกี้พูดไป campus activities uh, study visit training อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าของคนทำงานแล้วเนี่ยที่มีประสบการณ์มาแล้วเขาอาจจะไม่ใส่พวกนี้นะคะ แต่เขาจะใส่ประสบการณ์ในการทำงานของเขาด้านต่างๆ หรือผลงานที่เขาผลิตขึ้นมา เช่น ถ้าเป็นสถาปนิกเขาอาจจะออกแบบตึกสองสามตึกออกแบบบ้าน เขาก็ต้องเอาตัวนั้นมาใส่ ว่าปีไหนเขาออกแบบตึกนี้ ปีไหนเขาออกแบบบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องมาใส่ให้คนเห็นว่าอ๋อเขามีผลงานนะ หรือลองดูสิคะพวกนักเขียนนะเขาก็จะมีงานเขียนเขาเยอะแยะ เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอางานเขียนของเขามาใส่นะคะ หรือพยาบาลนะคะพยาบาลอาจจะบอกว่าไม่มีงานไม่มีอะไรเลย ทำงานประจำวันไป แต่ทั้งพยาบาลทั้งแพทย์ ทั้งเขาเรียกว่าทันตแพทย์อะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำอาชีพของเขาให้ดีขึ้น เขาก็เอามาใส่ค่ะ ก็จะมีหัวข้อที่แปลกๆออกไปจากของนักศึกษานะคะ เพราะฉะนั้นหรือหรือคนที่ทำวิจัยเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยเพิ่มขึ้น เยอะแยะเยอะแยะเช่นอาจจะบางคนก็อาจจะคิดเครื่องอบไมโครเวฟก็ต้องใส่ว่าฉันประดิษฐ์อันนี้อะไรอย่างนี้นะคะ นั่นคือความแตกต่างระหว่าง เรซูเม่ของคนที่มีประสบการณ์แล้วกับเรซูเม่ของคนที่เพิ่งเรียนจบ ถ้าสำหรับของอาจารย์อัญชลียกให้มาเป็นตัวอย่าง ก็จะทำงานด้านการสอนเยอะ เพราะฉะนั้นงานของอาจารย์ก็จะเป็นงานผลิตบทเรียน งานแต่งตำรา งานเขียนหนังสือ มันก็จะมีหัวข้อพวกนี้ออกมาอยู่ในเรซูเม่นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอาจารย์อัญชลีถึงบอกว่าเรซูเม่ของเรา ต้องต่างกัน เพราะว่าเราจะมีพัฒนาการไปในคนละทางนะคะ ถ้าเกิดเขาต้องการคนแบบนี้เขาก็มาเลือกคนแบบนี้ ถ้าเขาต้องการคนอีกแบบหนึง่งเขาก็เลือกคนอีกแบบหนึง่งตามที่สถานประกอบการเห็นสมควรนะคะทีนี้เรามาดูความถูกต้องกันค่ะ ว่าเอ๊ะหลายคนก็จะมีการเขียนรายละเอียดที่ที่มาจากภาษาไทยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนรายละเอียดที่มาจากภาษาไทยแล้วเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะนักศึกษาหลายคนก็จะประสบความยากลำบากมากเลย ว่า อาจารย์แล้วหนูจะเขียนยังไงอันนี้มันเป็นภาษาไทยหรือต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ก็อยากจะให้หลักของการเขียนว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะมันมักจะเรียงคำสลับที่กันนะคะะเช่นถ้าเราพูดถึงปกหนังสืออันนี้ยกตัวอย่างทั่วๆไปก่อนปกหนังสือปกก็คือคำว่า cover หนังสือก็คือคำว่า book แต่เวลามาเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องเป็น book cover นะคะอ่าทีนี้เราเราก็เราก็ต้องคำนึงเรื่องนี้ เราจะใช้หลายคนก็ใช้ Google Translate มันก็จะผิด เพราะว่าบางทีป้อนเข้าไปมันก็ออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะ หลักของภาษาอังกฤษคือ สลับกับภาษาไทยซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูตัวอย่างคำถามของนักศึกษากันค่ะ เพราะว่านักศึกษาก็มีข้อข้องใจที่เกี่ยวกับภาษาค่ะ อาจารย์ครับผมเป็นประธานชมรมอาสา และพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับ ไม่ทราบว่าถ้าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนได้แบบไหนบ้างครับค่ะอยากจะให้หลักการไว้เพื่อทุกคนจะได้ไปใช้ในอนาคตของตัวเอง คือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยต่างกัน เวลาเราเขียนคำอะค่ะเราต้องสลับสลับกันเลยค่ะ เช่น ประธานชมรมอาสาเนี่ย นะคะถ้าไม่ใช้ว่าแชร์ออฟแชร์ต้องไปอยู่สุดท้ายเลย แล้วก็ชมรมอาสา มีสองคำใช่ไหมคะ ชมรมกับอาสา ก็เอาอาสาขึ้นมาก่อน อาสาเราก็ได้มาว่าคือคำว่า volunteers แล้วก็ชมรมก็คือคำว่า club ใช่ไหมคะ แต่บังเอิญชมรมนี้ชื่อว่าอาสาและพัฒนาชุมชน ก็เอาให้จบคลอสนี้ไป ก็คือพัฒนาชุมชนก็สลับกันอีก พัฒนาต้องอยู่ข้างหลังชุมชน ก็ community development นะคะอันนี้อาจารย์นันชลีกระจายว่าเออมันน่าจะแบบนี้แบบนี้ ทีนี้รวมกันแล้วจะเขียนว่ายังไงคะ เขียนว่า c h a i r of เห็นไหมคะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องขึ้นมาเลย c h a i r of วลัยลักษณ์ University Volunteers and Community Development Club ชมรมไปอยู่สุดท้ายเลย แต่เราเอาแชร์ขึ้นมาก่อนได้ Share of ถ้าใครบอกว่าไม่ค่อยชอบคำว่าแชร์เนาะ ขอเปลี่ยนได้ไหม ได้ ใช้คำว่า President ได้เลยค่ะ เพราะว่ามันมีความหมายเหมือนกัน คือประธานค่ะ เมื่อเดือนที่ผ่านมาหนูไปดูงานที่โรงงานสีตังกับเพื่อนๆในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม วันนี้หนูก็อยากจะมาปรึกษาอาจารย์ว่าหนูจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีคะอาจารย์ ค่ะ เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าคำถามที่หนึ่งนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาเป็นประธาน เราก็ไม่ต้องไปใส่เวิร์บที่เป็นบอกแอคชั่นว่าประธานทำอะไร ก็ใส่ตำแหน่งไปเลย เพราะฉะนั้นเป็นประธานปีไหนถึงปีไหนก็ต้องใส่วันวันที่วันที่ก่อนเยียก่อน แล้วก็ค่อยบอกตำแหน่งนะคะ อันที่สองที่ถามมาเมื่อตะกี้นี้ก็คือการไปดูงานที่โรงงานสีตรัง นั่นคือเป็นกิจกรรมที่ทำหนึ่งครั้งแล้วก็จบลงไปเลย เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือใส่วันที่ก่อน ไปวันไหนเหรอเดือนไหนเหรอปีไหนเหรอ บรรทัดแรก อันที่สองนะคะก็ไม่ต้องใส่ว่าเราชั้นผมอะไรไม่ต้องใส่ใส่เวิร์บไปเลย ไปดูงานก็คืออ visit นะคะ visit visited visited หรือ study visited ก็ได้ แล้วก็ใส่สถานที่นะคะ at โรงงานสีตรังก็สลับกันอีกค่ะ โรงงานก็ต้องไปอยู่ข้างหลัง สีตรังก็ขึ้นมาข้างหน้า ก็เป็นสีตรัง factory นะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่า อาจารย์ในหลักสูตรเป็นคนจัด อันเนี้ยก็ใส่ไปว่า organized by นะคะ organized by environmental health program มาดูชื่อหลักสูตรอีกค่ะ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เห็นไหมคะ สิ่งแวดล้อมไปอยู่เป็นภาษาอังกฤษตัวแรกออนามัยอยู่ตัวที่ 2 หลักสูตรอยู่ตัวที่ 3 เราจึงได้คำว่า environmental health program นะคะ เพราะฉะนั้นข้อความสุดท้ายก็บอกผู้จัดสักหน่อย ว่า organized by environmental uh, health program ค่ะ อาจารย์ครับ ถ้าผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ผมควรจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงครับ ก็คืออันนี้คือเป็นตำแหน่งของเขาแหละ เขาเป็นนักกีฬา แล้วก็สงสัยว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นสมมติว่าเป็นตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีที่แล้ว 2016 ก็เขียนว่า 2016ขีด แล้วก็ present present นี่แปลว่าถึงปัจจุบัน แปลว่าก็ยังคงเป็นต่อไป แล้วก็บอกตำแหน่งไปเลยค่ะ นักกีฬาฟุตบอลเราก็ถ้าใช้สองคำ ก็สลับกันอีกฟุตบอลเพลย์ฟุตบอลเพลย์แล้วมหาวิทยาลัยก็คือว่าไรลักษ์ใช่ไหมคะ ก็ใส่ไปเลยข้างหน้าน่ะว่าไรลักษ์ University Football Player ก็ได้ละแค่นี้ เรียบง่ายสั้นกระชับ อย่าลืมนะคะเวลาเราเขียน entry เขาเรียกว่า entry นะคะแต่ละข้อความที่เราใส่เข้าไปในเรซูเม่เนี่ยเราทำไง เพื่อให้สั้นกระชับ ก็คือใส่วันเดือนปี วันที่ถ้าเป็นกิจกรรมวันเดียวก็ใส่วันที่ ถ้าเป็นกิจกรรมปีก็ใส่ปี ปีไหนถึงปีไหนนะคะนั่นคือบรรทัดแรก บรรทัดที่สองก็คือให้ใส่ว่าไปทำอะไรนะคะถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นเป็นแอคชั่นน่ะเช่น ไป attended conference ไป participated in กีฬาอะไรแบบนี้ก็ใส่ verb ไปเลยนะคะ verb ที่เป็น past tense แล้วก็อันที่ 3 ก็คือ organize จัดโดยใคร ก็ให้บอกผู้จัดสักหน่อยหนึ่งที่ไหนกรุงเทพหรือมาเลเซียหรืออะไรอาศัยไปด้วย เพราะฉะนั้นแต่ละ entry ของ resume เนี่ยจะมีแค่30บรรทัดเอง สั้นๆง่ายๆนะคะไม่ไม่มีรายละเอียดเยอะค่ะแล้วก็ ในความแตกต่างระหว่างกิจกรรมที่เป็นแอคชั่นกับตำแหน่ง ก็คือถ้าเป็นตำแหน่งก็ใส่ตำแหน่งไปไม่ต้องไปใส่เวิร์บที่แสดงแอคชั่นแล้วนะคะ นั่นคือหลักของการเขียน entry โดยเฉพาะนักศึกษาจะต้องใช้อันนี้มาก ตรง campus activities นะคะหรือ part time job ก็จะใช้ประมาณนี้เยอะค่ะ